ประเภทภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวในระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทนะคะ ประเภทแรกก็คืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ค่ะ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็เน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือในการสร้างความเสียหายหรือก่ออาชญากรรมก็อย่างเช่นนะคะการสะกดรอยจากการใช้อินเทอร์เน็ตการล่อลวง การปลอมตัวหรือว่าการโจรกรรมอัตลักษณ์บุคคลค่ะ สำหรับประเภทภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวอีกประเภทหนึ่งนะคะ ก็คือ การโจมตีคอมพิวเตอร์ค่ะ ซึ่งมุ่งทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กโดยตรง เพื่อโจมตีไม่ให้ระบบทำงานได้ตามปกติก็อย่างเช่นไวรัสและก็เวิร์มคอมพิวเตอร์นะคะ